สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมอัศวินออนไลน์ตูเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับ ในเรื่องของการทำรายได้ เพียงวันละ3ชั่วโมงจากในธุรกิจออนไลน์ครับท่านสามารถทำงานอยู่บ้านเพียงวันละสามชั่วโมงแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับท่านจะไปทำอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะทำนะครับนี่คืออิสระภาพทางเรื่องของการเงินและเวลาเต็มที่นะครับเป็นหนึ่งตัวอย่างในการออนไลน์ เขาบอกว่ารายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาจาก การขายของนะครับในเว็บ Classify นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บ Classify ในประเทศเรา หรือในต่างประเทศก็ตามทีเราสามารถหาสินค้ามาขายได้ครับยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะเอาสินค้ามาจาก Alibaba นะครับ Alibaba Express นะครับแล้วก็มาทำการตลาดในเมืองไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอในเชิงลึกการตลาดแต่ละคนถ้าอยากรู้ก็เข้ามาที่สมาคม ETA ของเรานะครับสามารถรู้ได้นะครับอีก 20%ครับเราสามารถ เป็นสินค้าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้ครับอย่างเช่นเราอาจจะเขียนบทความของเรานะครับ ลงในอีบุ๊กของเรานะครับขายของแบบนี้แหละครับเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับ ทุกวันนี้ไม่ยากเลยครับไม่จะต้องไม่จำเป็นจะต้องไปจดลิขสิทธิ์นะครับ ไม่จำเป็นจะต้องเอาไปตีพิมพ์อะไรมากมาย เราสามารถเขียนนี่แหละครับ โดยใส่ไว้ในอีบุ๊กของเราเราสามารถ นำไปลงขายได้เลยนะครับ หรือเราจะทำเป็นพวกคอร์สออนไลน์ของเราเองก็ยังได้นะครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในพสซีฟเป็นค o m นะครับแล้วจะบอกว่าพสซีฟเป็นค o m เนี่ยยังไงเราก็ต้องลงแรงเหนื่อยอยู่ดีนะครับ ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมีรายได้เข้านะครับยังไงก็ต้องลงแรงเหนื่อยอยู่ดีนะครับเขาบอกว่ารายได้มาจาก 50%มาจากเราทำธุรกิจในการในออนไลน์ของเราเองนี่แหละครับ ยกตัวอย่างเช่นเราจะทำโปรเจกต์นะครับขายครีมนะครับบำรุงผิวยาปลุกผมก็ได้นะครับ อะไรประมาณนี้นะครับ เพราะฉะนั้นรายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ในอนาคตของเรานะครับ ถ้าเราสามารถประสบความสำเร็จได้ในธุรกิจออนไลน์นะครับ เราทำงานถึงว่าแค่วันละ 3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและได้ 100%นะครับ30%มาจากเว็บคัสซิฟายนะครับอีก 20%มาจากทรัพย์สินทางลิขสิทธิ์อย่างเช่น เป็นเรื่องของอีบุ๊กนะครับคอร์สออนไลน์อีก 50%นะครับมาจากโปรเจกต์ของเราเองต่างๆที่เราคิดคนขึ้นมานะครับ จริงๆแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับ การทำงานวันละสามชั่วโมงต่อวันนะครับ ท่านจะเป็นอิสรภาพทางด้านการเงินและก็เรื่องของเวลานะครับ ไม่ยากเลยครับผมถูกใจกดไลค์นะครับ ถ้าเผื่อว่ามันโดนใจนะครับ เราก็กดแชร์นะครับ ก็ติดตามผลงานของอัศวินออนไลน์ทูเตอร์ได้ในครั้งต่อไปครับผม สวัสดีครับ